สำหรับในหัวข้อนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการแชร์ข้อมูลในส่วนของโฟลเดอร์กันนะครับ ทั้งนี้ในการแชร์ข้อมูลเพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่น ได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถจะสร้างโฟลเดอร์แยกเป็นรายบุคคลนะครับ แล้วก็มีการแชร์ข้อมูลกันไว้นะครับ ซึ่งอันเนี้ยจะสะดวกอย่างยิ่งนะครับ เวลาเราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับ ซึ่งข้อมูลทุกสิ่งอย่างนะครับก็จะ จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราทำการแชร์ให้กับผู้ใช้แต่ละคนนะครับ ซึ่งในการแชร์นะครับ ก็สามารถใช้งานได้ไม่ยากนะครับโดยการป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลนะครับ ลงไปตรงนี้ แล้วก็สามารถกำหนดนะครับสิทธิ์นะครับ ที่จะให้ผู้ที่เราแชร์เนี่ยสามารถเข้ามาทำอะไรได้บ้างในโฟลเดอร์ของเรานะครับ ซึ่งจะมีอยู่ 2 ส่วนหลักๆ ก็คือในส่วนของ สามารถให้เข้ามาจัดการดำเนินการเป็นผู้แก้ไขนะครับ ทุกสิ่งอย่างในโฟลเดอร์ได้ หรือสามารถเข้ามาดูข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์ได้นะครับ ไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับ ซึ่งหลังจากที่เราทำการแชร์ เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์รูปคนปรากฏขึ้นอยู่ในโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ เราสามารถจะดูรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับว่า มีการแชร์กับใครอยู่บ้างตรงนี้นะครับ แล้วก็กิจกรรมต่างๆตรงนี้นะครับ ว่าใครได้มาทำการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอะไรในโฟลเดอร์นี้นะครับ ก็จะเก็บรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้อเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับ ในการแชร์ข้อมูลร่วมกันนะครับ วิธีการนะครับ เริ่มต้นให้เราคลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะแชร์งานร่วมกันกับบุคคลอื่นนะครับ หลังจากนั้นให้เราคลิกเมนูนะครับแชร์นะครับขึ้นมานะครับ ต้องการคลิกขวาแล้วก็กดแชร์ให้เราทำการป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่เราต้องการแบ่งปันนะครับ หรือทำงานร่วมกันในโฟลเดอร์นี้ สามารถเพิ่มได้หลายคนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเพิ่มไป2 คน เสร็จแล้วก็กำหนดนะครับ ตรงนี้ว่าบุคคลที่เราต้องการเนี่ย จะเป็นผู้แก้ไขหรือให้เข้ามาดูได้เท่านั้น อันนี้สำคัญนะครับสำคัญว่าเราจะกำหนดยังไง สมมติเป็นข้อมูลที่เราเปิดอิสระนะครับ ให้เราเป็นทั้ง ผู้รับข้อมูลแล้วก็ผู้ให้ข้อมูลนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดตรงนี้นะครับ ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้แก้ไขได้ ซึ่งเขาก็สามารถที่จะเข้ามาลบเข้ามาเพิ่มข้อมูลในโฟลเดอร์ที่เราทำการแชร์ไว้ได้ หรือถ้าเป็นข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับ ที่เราให้เขาเข้ามาดาวน์โหลด หรือเข้ามาดูได้อย่างเดียวนะครับ เราก็เลือกกำหนดตรงนี้ได้นะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถที่จะมาดํดำเนินการอะไรได้ในโฟลเดอร์ของเรา เลือกได้นะครับอันนี้เสร็จแล้วก็กดส่งได้เลย นอกจากนั้นแล้วก่อนที่จะส่งเราสามารถที่จะเพิ่มบันทึกตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปได้ สังเกตดูนะครับโฟลเดอร์จะเปลี่ยนไปนะครับจะมีสัญลักษณ์รูปคนตรงนี้ปรากฏขึ้นมา อ่ะข้างในก็จะมีข้อมูลนะครับในส่วนของการแชร์เอกสารเหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับสามารถคลิกเมาส์ปุ่มขวาเพื่อดูรายละเอียดนะครับกดตรงนี้หรือกดที่ไอคอนมุมบนขวาตรงนี้ ได้ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่ได้มีการดำเนินการกับโฟลเดอร์นี้นะครับ ก็จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับ กิจกรรมต่างๆ ในส่วนของรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะ บอกว่าใครเป็นเจ้าของ แล้วก็แชร์กับใครบ้าง ตำแหน่งโฟลเดอร์นี้อยู่ที่ไหนนะครับแก้ไขเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะครับ ตรงนี้ สามารถที่จะกดเปิดแล้วก็กดปิดนะครับตัวรายละเอียด แล้วก็กิจกรรมที่มีการใช้งานในโฟลเดอร์นี้ได้ไปเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ